เรามาชมข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง iPhone SE รุ่นที่ 2 ที่เพิ่งเปิดตัวมา แล้วก็ iPhone 8นะครับที่เพิ่งถูกมาแทนที่นะครับเรามาดูกันว่าใน 2 รุ่นนี้มีจุดที่แตกต่างกันตรงไหน และก็ยังมีจุดไหนที่เหมือนกันบ้างนะครับหลายๆ คนค่อนข้างที่จะสับสน เดี๋ยวผมขออนุญาตรวมเอาไว้ในคลิปนี้ให้นะครับจะได้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับ ดี๋ยวผม จะเริ่มต้นที่จุดที่แตกต่างกันก่อนนะครับชิป CPU ประมวลผลนะครับใน iPhone SE รุ่นที่2นะครับจะมาพร้อมชิป CPU A13 ส่วนของ iPhone 8 นั้นจะใช้ชิป CPU A11 ซึ่งต่างกันถึง 2 รุ่นเลยนะครับในชิป CPU A13 จะมาพร้อม Neuron Engine ในรุ่นที่ 3 แต่ว่าในชิป CPU A11 นั้นจะมาพร้อม Neuron Engine ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่า ดังนั้นในเรื่องการประมวลผลต่างๆนะครับพลังแรงของชิป A13 กับเรื่องของ Machine Learning ที่อยู่ในชิปนั้นต้องบอก อกว่า A13 ยังไงก็กินขาด เพราะว่าเป็นซีรีส์เดียวกันกับของ iPhone 11 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2019นะครับ ดังนั้นบอกเลยว่าในเรื่องของชิปประมวลผลนั้น CPU A13 บน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นกินขาด iPhone 8 แน่นอนครับ ใน iPhone SE รุ่นที่ 2 จะมาพร้อมระบบ 2 ซิมหรือว่า Dual SIM ที่ประกอบไปด้วยการรองรับ 1 Nano SIM แล้วก็ 1 eSIM นะครับส่วน iPhone 8 นั้นจะรองรับเพียงแค่ซิมเดียวนั่นก็คือ Nano SIM ระบบ 2 ซิมครับเคยมีมาตั้งแต่ iPhone 10s 10s Max และก็มาถึง iPhone 11 Series ทุกรุ่นนะครับดังนั้นครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ก็ถือว่าจัดเป็น iPhone อีกซีรีส์หนึ่งที่รองรับ Dual SIM นะครับ ในเรื่องของระบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Wi-Fi แล้วก็การรับสัญญาณ LTE ในเรื่องของ Wi-Fi iPhone SE รุ่นที่ 2 จะมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่ 6 แต่ว่า iPhone 8 จะมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่ 5 ความเร็วในการดาวน์โหลดจะค่อนข้างต่างกันนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบ Wi-Fi 6 ของ iPhone 11 แล้วก็ p a d Pro ปี 2020 เองนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้ณที่ออฟฟิศตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 700 กว่ากว่าครับสูงสุด 777 เท่าที่ผมทำได้นั่นคืออินเทอร์เน็ตบ้านผมความเร็ว1ั500เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Wi-Fi 5 นั้นความเร็วจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 500ปลายๆถึง 600 ต้นๆ เท่านั้นจะไม่สามารถทะลุเกินถึง 650 หรือว่า 700 ได้ อันนี้คือความแตกต่างนะครับในเรื่องความเร็วของ Wi-Fi ต่อมาครับในเรื่องของสัญญาณ 4G LTE iPhone 8 จะใช้ LTE A หมายถึง LTE แบบ Advanced นะครับ แต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่ 2 จะใช้ Gigabit LTE สามารถรองรับความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ได้เร็วมากกว่า แต่ทั้ง 2 รุ่นนะครับจะไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับ อันนี้ต้องเข้าใจกันให้ดีๆ นะครับ ส่วนที่แตกต่างในเรื่องของกล้องนะครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพ iPhone SE รุ่นที่2นะครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโหมดการถ่ายภาพก็คือ Portrait Mode หรือว่าการถ่ายภาพส่วนบุคคลนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลัง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Portrait Lighting ให้เลือกด้วยนะครับถ้าเราถ่ายภาพส่วนบุคคลแล้วเราสามารถเลือกปรับแสงได้นะครับเหมือนกับ iPhone 11 11 Pro ที่เรามีอยู่ในมือณตอนนี้ การถ่ายภาพแบบ HDR ครับทาง iPhone SE 2 นั้นจะใช้ HDR เวอร์ชันใหม่ ซึ่งมีความสมจริงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 8 ในรุ่นเก่านะครับวิดีโอนั้นใน iPhone SE รุ่นที่ 2 รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ High Dynamic Range หรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบ HDR นะครับซึ่งใน iPhone 8 จะไม่มีตัวนี้นะครับเฟรมเรทสูงสุดในการถ่ายวิดีโอแบบ HDR จะอยู่ที่ 30 เฟรม per sec นะครับอันดับต่อมาครับในการบันทึกเสียงของวิดีโอใน iPhone SE รุ่นที่ 2 จะรองรับการบันทึก ทึกเสียงด้วยระบบสเตอริโอนะครับในรุ่นเก่านั้นจะไม่มี และอีกหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของหน้าจอ นั่นก็คือเรื่องระบบของ 3D Touch นะครับ iPhone 8 จะยังคงมีระบบ 3D Touch ใช้แรงกดเข้าไปลงที่หน้าจอ แล้วหลังจากนั้นจะเรียกเมนูต่างๆ ขึ้นมาได้ แต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่2ครับจะตัด 3D Touch ออก จะหันมาใช้เป็น Haptic Touch แทน สำหรับ Haptic Touch นะครับ เป็นเทคโนโลยีที่ Apple นำมาแทนที่ 3D Touch เรามาดูในส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมกันดีกว่าครับ เริ่มต้นกันที่หน้าจอครับ ทั้ง 2 รุ่นยังคงใช้หน้าจอขนาด 4.7 นิ้วเหมือนกันจอ Retina Retina HD ขอบเขตสี P3 รองรับแบบ True Tone ความหนาแน่นของพิกเซลนั้นก็ยังคงเท่ากันนะครับ ทั้งทางฝั่ง Resolution ต่าง ๆ พวกค่า Contrast พวกค่าความสว่างเท่ากันหมดนะครับทั้ง 2 รุ่น จุดต่อมาครับในเรื่องของวัสดุครับด้านหลังจะเป็นกระจก ขอบตัวข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะฮะ ต่อมาครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังความละเอียดเท่ากันหมดเลย กล้องหลังความละเอียด 12 ล้านพิกเซล แล้วก็กล้องหน้าความละเอียด 7 ล้านพิกเซลนะครับ ในการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ที่เฟรมเรทสูงสุด 60 เฟรมเ e r s e กนะครับ สามารถเลือกได้ทั้ง 24 เฟรมเ e r s e ก30 เฟรมเ e r s e กแล้วก็ 60 เฟรมเ e r s e กต่อมาครับในเรื่องของการระบุตัวตนนั่นก็คือในปุ่ม Touch ID ทั้ง 2 รุ่นยังคงใช้แบบเดียวกัน แล้วก็เป็น Touch ID Generation ที่ 2 เหมือนกันด้วยนะครับ ในส่วนของการแสดงผลในเรื่องของ Dolby Vision แล้วก็ HDR10 นั้นทั้ง 2 รุ่นนั้นยังคงใช้เหมือนกันเท่าเดิม ความสามารถในการกันน้ำครับได้มาตรฐาน IP67 สามารถทนน้ำระดับความลึก 1 เมตร ได้นานสูงสุด 30 นาที ในเรื่องของแบตเตอรี่ และก็ประสิทธิภาพของการชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 13 ชั่วโมงโดยประมาณทาง Apple ไม่ได้บอกขนาดของความจุของแบตเตอรี่มานะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งของ iPhone 8 นั้นจะอยู่ราวๆประมาณ 1,800มิลลิแอมประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จครับรองรับการชาร์จทั้งแบบชาร์จธรรมดา ที่เป็นแบบฟาสชาร์จแล้วก็รองรับการชาร์จที่แบบผ่านไร้สายด้วยนะครับ นะครับความจุณ ปัจจุบันนะครับ iPhone SE 2 มีให้เลือก 3 ความจุคือ 64 g b 128 g b และ 256 g b ส่วน iPhone 8 ที่เพิ่งถอดออกไปนะครับ เหลือเพียง 2 ความจุคือ 64 g b แล้วก็ 128 g b แต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนที่ iPhone 8 เปิดตัวนะครับ ก็ยังมีขนาด 256 g b ให้เลือกอยู่นะครับ ส่วนที่ยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับ มีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่า ในเรื่องของแรมครับ iPhone 8 จะมาพร้อมแรม2 g b แต่ว่า iPhone 8 plus ตัวเนี้ยจะมาพร้อมกับแรม3 g b นะครับ ดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น จะให้แรมมา2 g b เท่ากับ iPhone 8 หรือว่าจะให้แรมมา3 g b เท่ากับ iPhone 8 plus ที่อยู่ตรงนี้ หรือทาง Apple จะใจดีให้แรมขึ้นมาเป็น4 g b เท่ากับฝั่งของ iPhone 11 Series เลยหรือเปล่า อันนั้นต้องรอดูอีกทีนึงครับ หลังจากที่ เครื่อง iPhone SE 2 ถูกวางขายแล้ว แล้วก็ถูกส่งถึงมือผู้ใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้กัน และนี่ก็คือสรุปครับเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดๆ เลย จุดเหมือนจุดต่าง ระหว่าง iPhone SE รุ่นที่ 2 แล้วก็ iPhone 8 หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลาย ๆ คนที่กำลังมองหา เพื่อที่จะเปรียบเทียบทั้ง 2 รุ่นนี้อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันในรอบหน้าถ้าหากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็กด subscribe ติดตาม ผลงานต่างๆ แล้วก็อัปเดตข่าวต่าง ๆ ดี ๆ แบบนี้นะครับกับทางพวกเรา i m o d Official ผมต้อม i m o d ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go